จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนานที่อร่อยที่สุดค่ะไปเลยค่ะเริ่มที่พญาไทไปชื่อจัวกัน อ่า ต่อไปนะคะ ราชปลาลบ นี่นะคะสองเหรียญเรียบร้อยค่ะ ไปกันค่ะ ไปกัน จากพญาไทแค่หนึ่งสถานถึงแล้วราชปาลบ ไปค่ะ ลงทางออกที่หนึ่ง ออีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว มาเลยอ่าข้ามทางรถไฟค่ะ เนื้อรวมนะคะมีกระเทียมเจียวมีเนื้อสดนะคะ เนื้อสดสด ชิ้นโตโตนี่ชิ้นนะคะ ใหญ่มาก คะน้องราชปาโลไม่มีความเป็นใหญ่เน้อตุ๋นนะคะ เดียวนะคะ